ตั้งแต่ปี 2535 ผู้คนได้ค้นพบทั้งสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่งโดยยูซานายูซานาก่อตั้งขึ้นโดยดรไมรอนเวนส์นักจุลชีววิทยาระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพในระดับเซลล์ดรเวนส์ได้ค้นพบกูแลบในปี 2517 การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ของมนุษย์ทำให้ท่านได้พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรค ที่ถูกนำไปใช้ทั่วโลก รวมทั้งชุดทดสอบไวรัสเอสไตล์ป่าในเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา ดรเวนส์ได้ศึกษาเซลล์มนุษย์อย่างพิถีพิถัน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อหาสิ่งที่จะทำให้เซลล์เหล่านั้นมีสุขภาพดี I think one of the most important discoveries we made in the laboratory in human cell culture was that when we grew cells with all the essential nutrients that are needed in the right form, in the right balance, and protected those cells from toxic substances, that those cells, the very cells that make up our body, those cells remained healthy and free of degeneration for decades. ดรวินส์เชื่อว่าโภชนาการ เป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพในระดับเซลล์เมื่อโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์เริ่มที่จะคุกคามชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่สุดของดรเวนส์เอง ท่านรู้ว่าท่านต้องอุทิศชีวิตเพื่อแบ่งปันความรู้ และมุ่งเน้นการรักษาสุขภาพ แทนที่จะเป็นเพียงการวินิจฉัยโรคแต่เพียงอย่างเดียว เป็นต้นกำเนิดของยูซาน่าผู้ผลิตอาหารเสริมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของโลก ด้วยโรงงานที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของยูซาน่าทำให้ดรเวนส์เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสายงานด้านนี้ นอกจากนี้ดรเวนส์ ยังได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ขึ้นในประเทศกัมพูชาและยูกันดา และให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนเด็กผู้หิวโหย งานและพันธกิจของดรเวนส์ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในปี 2550 เมื่อท่านได้รับรางวัลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สำหรับความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ People today are living too short and dying too long from degenerative disease. And I believe that proper nutrition is the answer to that. Proper nutrition is the best way to ensure we're living the healthiest lives possible. When I analyzed the top nutritional products, I realized they couldn't keep cells in the laboratory healthy. So how could they keep me healthy? When I looked at the various supplements available on the market, I was shocked at the low quality and ineffectiveness of what was being sold. I knew I needed to develop nutritional products that provided the complete spectrum of essential nutrients and antioxidant protection to provide optimal cellular health.